วันนี้เริ่มงานไม้แล้วข้างบนจมูกหลังคาเลย สวัสดีครับตั้งกล้าทำอะไรเอ่ยคนคุมงานเหรอเนี่ยมาดูช่างทำร่องประตู ช่างจะติดประตูแล้วตัดเหล็กทำรางแล้ว ทำรางประตูแล้ว ใส่ประตูเข้าไปแล้วทุกคนใครปีนรั้วเข้าบ้านมา ต้นกล้านี่ นะทุกคนมองด้านบนเสร็จแล้วนะ เป็นลูกสรงแล้วทุกคนคานไม้เสร็จแล้วนะ น่าจะมุงหลังคาได้แล้วล่ะเสร็จแล้ว ลยหลังหลังชาเล่นตามมาเน่า Thank you. เสร็จแล้วนะหลังคาเรียบร้อยแล้วทุกคน มุงเสร็จแล้วนะตรงนี้ ไม่ร้านบายบายแม่น้องแอบกินยาสีตอนก้า แอบกินขนม มันจะล้มล้างบ้านทำความสะอาดแล้วอย่าเล่นนะฟอง ช่างก็ทำบ้านให้น้องเกศเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวน้องเกศจะพาไปดูนะ นี่มุงหลังคาเรียบร้อยนะคะ สวยเลย เดี๋ยวจะพาไปดูแบบใหญ่ๆนะคะ นี่นะคะ ก็สวยนะคะ ก็จบแล้วนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้องเกดได้นะคะ บ๊ายบายไปก่อนนะ นี่